การทดลองสุ่มคือการทดลองที่ไม่สามารถทำนายได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร แต่สามารถระบุเหตุการณ์ทั้งหมดที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ ตัวอย่างโยนเหรียญหนึ่งเหรียญและทอดลูกเต๋าหนึ่งลูกพร้อมกัน โยนเหรียญหนึ่งเหรียญ เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้คือออกหัวหรือก้อยดังภาพ จำนวนเหตุการณ์ที่เป็นไปได้คือสอง ทอดลูกเต๋าหนึ่งลูก เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้น ได้คือได้แต้มหนึ่งหรือสองหรือสามหรือสี่หรือห้าหรือหกจำนวนเหตุการณ์ที่เป็นไปได้คือหก โยนเหรียญหนึ่งเหรียญและทอดลูกเต๋าหนึ่งลูกพร้อมกัน เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้คือ ถ้าเหรียญออกหัวจะได้หัวกับแต้มหนึ่งหรือสองหรือสามหรือสี่หรือห้าหรือหกถ้าเหรียญออกก้อยจะได้ก้อยกับแต้มหนึ่งหรือสองหรือสามหรือสี่หรือห้าหรือหกเขียนเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากแผนภาพ มาใส่ในตาราง จะพบว่าจำนวนเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดทั้งหมด หรือ ns เท่ากับ 2 คูณ 6 เท่ากับ 12 ซึ่งสมาชิกใน sample space ได้แก่ h1 h2 h3 h4 h5 h6 t 1 t 2 t 3 ทีสี่ทีห้าและทีหกโจทย์โยนเหรียญหนึ่งเหรียญและทอดลูกเต๋าหนึ่งลูกพร้อมกัน จงหาความน่าจะเป็นที่เหรียญจะออกหัว และลูกเต๋าจะออกแต้มที่เป็นเลขคู่ เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นทั้งหมดคือ ns เท่ากับ 2 คูณ 6 เท่ากับ 12 sample space คือ h1 h2 h3 h4 h5 h6 t1 t2 t3 t4 t5 t6 เหตุการณ์ที่สนใจ คือเหรียญออกหัวและลูกเต๋าออกแต้มที่เป็นเลขคู่ ได้แก่ h2 h4 h6 ได้จำนวนเหตุการณ์ที่สนใจคือ ne เท่ากับ 3 จากสูตรความน่าจะเป็น p เท่ากับ ne หารด้วย ns เขียนในรูปเศษส่วนได้ เศษ 3 ส่วน 12 เท่ากับ เศษ 1 ส่วน 4ทำเป็นทศยมได้ 0.25